การผลิตสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานั้น จะเน้นการออกแบบสื่อด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงวิดีทัศน์เข้าด้วยกันนะคะ เพื่อให้น่าสนใจ น่าติดตาม และง่ายต่อการสื่อความหมายค่ะ โดยมากมักอยู่ในรูปแบบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่รู้จักกันดีได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะบทเรียน e-learning courseware หรือ learning objects เป็นต้น ซึ่งการออกแบบควรมีการนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นให้บทเรียนมีลักษณะการโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หรือผู้เรียนมากขึ้น มีการใช้งานที่สะดวก และเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนค่ะ คุณลักษณะสำคัญของบทเรียนคอร์สแวร์ ซึ่งเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และยังคงมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน คุณลักษณะดังกล่าว ถือเป็นหลักการหลักการพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่จะพิจารณาว่าสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ที่ดี ควรมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ค่ะ สารสนเทศ สื่อเพื่อการเรียนรู้จะประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้รับการเรียบเรียงแล้วเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือได้รับทักษะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เป็นไปในลักษณะทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สื่อเพื่อการเรียนรู้ สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเกิดจากเพศ อายุ บุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันออกไป บทเรียนควรมีความยืดหยุ่นมากพอที่ผู้เรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนได้ คนเก่ง คนอ่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ต่างกัน ปฏิสัมพันธ์ สื่อควรที่จะมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับสื่อการสอน เช่น คลิกเมาส์ที่ส่วนต่าง ๆ ในหน้าจอ หรือการพิมพ์ข้อความลงไป เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกว่า ตนเองมีส่วนร่วมกับบทเรียน ไม่ใช่แค่ดูตามเนื้อหาที่เล่นไปเรื่อย ๆ เหมือนการชมวิดีทัศน์ สื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี จะต้องเอื้ออำนวยให้เกิดการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับสื่ออย่างต่อเนื่อง และตลอดทั้งบทเรียน ในปัจจุบันการมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้งาน ครอบคลุมไปถึงติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือผู้เรียนกับผู้สอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อีกด้วย การอนุญาตให้ผู้เรียน เพียงแต่คลิกเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อย ๆทีละหน้า ไม่ถือว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ แต่ต้องมีการให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในส่วนของการสร้างความคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจกรรมการเรียนนั้น ๆ ในปัจจุบัน ความหมายของปฏิสัมพันธ์ ครอบคลุมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือผู้เรียนกับผู้สอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลป้อนกลับโดยทันที สื่อเพื่อการเรียนรู้ มีการให้ผลป้อนกลับโดยทันที หลังจากที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ เช่น การกล่าวต้อนรับ หลังจากที่ผู้เรียนพิมพ์ชื่อของตนส่งไปในหน้าลงทะเบียน การเฉลยคำตอบหลังจากทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเป็นต้น ซึ่งถือเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ การให้ผลป้อนกลับนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มันติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ แตกต่างจากสื่อการเรียนรู้ส่วนใหญ่ ซึ่งได้มีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งต่างๆ แต่ไม่ได้มีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียน จึงทำให้สื่อการเรียนรู้นั้น ถูกจัดว่าเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอข้อมูล ไม่ใช่สื่อเพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคุณลักษณะของสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คุณลักษณะที่สำคัญนี้ จะช่วยผู้ที่ต้องการสร้างสื่อได้ยึดเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อที่มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานนะคะ เพียงเท่านี้สื่อที่สร้างขึ้น ก็จะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และยังทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ